ล่าสุดเหลือ 12 ล้านสิทธิแล้วระบบเป่าตังลมลงทะเบียนคนละครึ่งรับ 3,000 สรุป เช็คเลยผ่านช่องทางนี้ไวที่สุด สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นะคะ และก็เช่นเคย ค่ะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลนะคะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะในการลงทะเบียนนะคะ โครงการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะคะ และตอนนี้นะคะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง งนะคะเหลือเพียง 12 ล้านสิทธิเท่านั้นนะคะ จาก 31 ล้านสิทธินะคะ และก็ระบบเป่าตังล่มเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คกันค่ะว่าจะลงผ่านช่องทางไหนนะคะ ไวที่สุดนะคะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่ง ไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ อัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นะคะ หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะ เริ่ ม6นาฬิกาเป็นต้นมานะคะ ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะณนะตอนนี้เหลือเพียง 12 ล้านสิทธิเท่านั้นจาก 31 ล้านสิทธิค่ะ และระบบเป่าตังก็ร่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ซึ่งข้อมูลณนะตอนนี้นะคะก็แนะนำกันนะคะ ว่าให้ลงผ่าน w w w คนละครึ่ง .com ดีที่สุดไวที่สุดนะคะพ่อแม่พี่น้องที่มีคนละครึ่งรายเก่านะคะ ปกติให้ลงผ่านแอปเป่าตังนะคะณนะตอน นี้แอปเป่าตังล่มนะคะ ให้รีบเปลี่ยนไปลงผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ค่ะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอให้ได้รับสิทธิกันทุกคนค่ะ ก็มารอดูกันนะคะว่าใน1วันนะคะจะครบ 31 ล้านสิทธิเลยหรือไม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ